โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับ จากที่เราเห็นไปแล้วว่าสินทรัพย์ของเราสามารถติดลบได้นะครับ ถ้าเกิดเราลงทุนแบบนี้แล้วเราเก็บเงินแบบนี้เนี่ยคราวนี้เราจะมีวิธีที่จะทำให้มันดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใน Excel กันเลยแล้วกันนะครับ จากที่ครั้งที่แล้วเราจะได้เห็นแล้วว่าถ้าเรายังมีเริ่มที่ 2 0 0 0 0นนะแล้วก็ เงินเดือนเนี่ยเริ่มอยู่ที่ประมาณ 30,000 แล้วก็เงินเดือนเนี่ยเพิ่มทุกปีประมาณ 7%จากนั้น saving rate หรือเราจะประหยัดเงินอยู่ที่ประมาณ30%ของเงินเดือนที่มีนะครับ ก็คือใช้ทั้งหมดเนี่ย70%นะแล้วก็ลงทุนเนีได้ 2%ก็จะเห็นว่าในอายุตอนอายุ 60เนี่ยเราก็จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ 11 ล้านได้นะครับ11 ล้านเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ4ล้าน9หรือประมาณ 5 ล้านนะครับแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพออายุ70เนี่ยก็เริ่มสามารถติดลบได้แล้วอายุ 80 ก็ยิ่งติดลบลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะเปลี่ยนการวางแผนทางการเงินของเราทำให้ ข้างล่างเนี่ยฮะไปเรื่อย ๆของเราเนี่ยเป็นบวกนะครับอย่างแรกก็คือเราสามารถที่จะก่อนที่จะถึงตอนนี้เริ่มที่อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาแทนที่เราจะมีเงินเก็บอยู่ 2 0 0 0 0 0เราทำยังไงได้เราสามารถเปลี่ยนนะฮะพยายามเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุดสมมุติ เริ่มต้นเรามีอยู่1ล้านนะพอมีอยู่ 1 ล้านแล้วเกิดอะไรขึ้น จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนอายุ 60 มีอยู่ทั้งหมด 12 ล้านโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อเทียบเป็นปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ5ล้าน5นะครับแล้วเป็นยังไงพออายุตอนนี้คืออายุ 60 พออายุ 70 ก็ยังติดลบอยู่เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ที่3เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของเรา จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เราไม่มีรายรับแล้วนะฮะ เพราะว่าอาจจะเกษียณไปแล้ว ไม่มีรายรับหรือเงินเดือนที่ได้เข้ามา แต่ยังมีรายรับจากการลงทุนนะ เพราะว่าเรามีเงินต้นอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ยังมีรายรับจากเงินลงทุนได้ แต่เมื่อเรามีค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยนะครับ ในอนาคตเนี่ยโหเป็นเป็นล้านเหมือนกันนะ ก็สามารถเป็นไปได้นะครับ อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายในอนาคต เงินในอนาคตมันก็อาจจะโดนเงินเฟ้อไปนะฮะค่าใช้จ่ายก็อาจจะต้องสูงขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อสินทรัพย์ของเราเนี่ยหมดไปนะฮะอันนี้อันนี้แบบติดลบก็ไม่มี ไม่มีรายรับจากการลงทุนละนะฮะก็ไม่มีสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนได้ ก็สามารถที่จะติดลบได้ เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเริ่มต้นเนี่ยโหมีเงินเป็นล้านเลย ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะฮะลองเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นแบบเดิมก็คือ มีเงินต้นอยู่ 2 0 0แสนเหมือนเดิมนะแล้วเราทำอะไรได้อีก คราวนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้อีกก็คือเปลี่ยนซิเปลี่ยนเป็นการที่เราจะเก็บเงินเยอะขึ้นอีกจาก 30%เป็น 50%เลย 50%อ่ะดูสิเป็นไงโอ้ตอนอายุ 60 นะฮะตอนนี้ก็แบบว่าเราต้องเก็บเงินเยอะๆหน่อยนะก็จะมีเงินประมาณเท่าไหร่เนี่ย18 ล้านเลยนะแล้วก็เทียบเป็นเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8 ล้านนิดๆนะครับดูซิตอนอายุเป็นไงอายุ70เออก็ยังมีเงินอยู่ 7 ล้านนะเออก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังเป็นบวกอยู่ จากนั้นอ้าวแต่พออายุ 80 พออายุ 90 100โอ้ เริ่มติดลบอีกแล้ว นะ อันนี้พอเราเก็บเงินได้มากหน่อย แต่ก็ยังสามารถติดลบได้ อันนี้แบบว่าลองเก็บเงินแบบสุดๆ เลย70%เกิดอะไรขึ้น นะอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดนะครับ โอ้ ตอนนี้ก็มีเงินค่อนข้างเยอะแล้วนะ อายุ 60 นี่มีอยู่ประมาณ 25 ล้าน เทียบเป็นเงินปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 11 ล้าน นิด ๆ นะครับ 70โอ้ก็ยังเป็นบวกอยู่ 21 ล้านนะ80 อยู่ที่ 15 ล้าน อย่าลืมว่าตอนนี้เรากเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 80โอ้90โอ้ก็ยังเป็นบวกอยู่เลยนะฮะถ้าไปถึงร้อยอ้าวแต่ยังติดลบอยู่ตอนร้อยนะฮะก็ถือว่าถ้าเราอยู่อย่างประหยัดจริงๆ เลยเนี่ยฮะเก็บเงิน 70%ของเงินเดือนทั้งหมด เราก็สามารถที่จะดูแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพอเริ่มพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้โอเค จากนั้นเราสามารถทำอะไรได้อีก ในอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญเลยก็คือการลงทุนนี่แหละ ที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับอย่างที่ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ น่าจะอันดับ 8 ของโลกเลย การลงทุนเนี่ยเพราะว่า เงินลงทุนเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนแบบว่าทบต้นการเติบโตของมันเนี่ยจะเป็นแบบ exponential เลย คือทบต้นแบบมหาศาลเลย เอาเราลองมาคิดเล่นๆกันตรงนี้ดูนะครับ ตรงนี้คือเรทของการทบต้นนะอาจจะเป็นอ่ะสองเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ 25%เลย ทบต้นที่ต่อปีนะ อัตราเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 2% 5% 10% 15% 20%แล้วก็ 25%ดูซิว่ามันจะแตกต่างกันไหม ผ่านไป 30 ปี เริ่มต้นสมมติ 1 บาท หรือ 1 ล้านก็ได้นะ มันก็เพิ่มขึ้นไปในสัดส่วนที่เท่ากัน จากนั้น 30 years ครับ later 30 ปีหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะ ก็จะเป็นเท่ากับเงินต้น คูณด้วย 1 บวกด้วยครับอัตราทบ ต้น ยกกำลังฮะยกกำลัง 30นะครับโอ้โทษทีตรงนี้เปลี่ยนเซลล์นิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นเงิน 1 ล้านหรือ 1 บาท ใน 30 ปีเนี่ยจะกลายเป็นใช้ก็คือ 1คูณด้วยอันนี้คือเงินต้น T5 นี่คือเงินต้น 1 บวกด้วย 2%ทั้งหมดยกกำลัง 30 1 บาทก็จะกลายมาเป็น 1.81นะครับหรือ 1 ล้านจะกลายเป็น 1.81 ล้านบาททำแบบเดียวกันทั้งหมดเลย นะก็ drag ลงมาได้เลยนะก็จะเห็นว่าอะไรนะครับ เดี๋ยวเอาศูนย์มันเยอะไปนิดนึง ทำให้มันน้อยลงจะได้เห็นชัดๆนะครับ จะเห็นได้ว่า ถ้าที่เราฝากเงินเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2%เนี่ย ระยะยาวไปจริงๆเนี่ย30 ปีเนี่ย จาก 1 บาทก็จะกลายเป็น 1.81 บาท ที่ 5%อันนี้ระยะยาวสมมุติเป็นอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล หรืออะไรที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเนี่ยหบาทก็จะกลายเป็น 4 บาทกว่านะครับจะเห็นได้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสเท่ากว่าวาแต่อันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าละนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นแบบ exponential เลยเอาดูตรงนี้เอาดูตรงนี้ง่ายๆนะฮะ จาก 2%เป็น 10%อัตราผลตอบแทนประมาณ 10%เนี่ย 10%นี่ก็คล้ายๆ กับการที่เราลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะฮะ โดยเฉลี่ยแล้ว ถ้าลงทุนตามดัชนีเลยเนี่ย หรืออก็คืออาจจะซื้อเขาเรียกว่า ETF นะครับ ขึ้นลง การผลตอบแทนเนี่ยจะขึ้นลงตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์เลยเนี่ย จะได้ประมาณ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ประมาณ 10% 10%เนี่ย ใน 30 ปี เนี่ย เริ่มที่ 1 บาท ก็จะกลายไปเป็น 17 บาท ประมาณ 17 เท่า นะครับ ก็จะเห็นว่ามี อยู่ที่ประมาณกี่เท่าเทียบกับถ้า 2%อยู่ที่ประมาณ 9 เท่า กว่ากว่า 9.6 เกือบ 10 เท่า เลย แต่ตรงนี้ 2%มา 10%เนี่ย เพิ่มขึ้นที่ 5 เท่า แต่เงินที่เพิ่มจาก 1.81 มาเป็น9.6เอ่อ17 กว่าๆเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ 10 เท่าเลยนะเพราะว่ามันเป็นอัตราที่ทบต้นบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าอันนี้เพิ่มมาอัตราผลตอบแทนเพิ่มมา 5 เท่า เงินตรงนี้จะเพิ่มมา 5 เท่ามันไม่ใช่นะครับมันเพิ่มมาเป็นเกือบ 10 เท่าเลยก็ว่าได้ที่ 15%นะฮะถ้าลงทุนเก่งขึ้นมาอีก ที่ 15%จาก 1 บาทก็จะกลายเป็น 66 บาทกว่าๆเลยนะฮะ66 เท่า ดูนะครับ จาก 2 ขึ้นมาเป็น 15 เนี่ย 2 ขึ้นมาเป็น 15 เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 7 เท่ากว่าวา7.5 เท่านั่นเองครับแต่ตรงนี้เงินที่เพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เท่า 66.21 หารด้วย 1.81 เพิ่มขึ้นมา 36.55 เท่าเลย ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะฮะ ตรงนี้เพิ่มขึ้นมา 7.5 เท่า แต่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมา 36 37 เท่า โอ้โห ถ้าลงทุนได้ 20%อันนี้แบบประมาณ water slots เลยนะฮะ ก่อนที่จะหักค่าธรรมเนียมในเขาในการบริหารของเขาเนี่ย1บาทก็จะกลายไปเป็น 200 กว่าบาทเลย 237 นะครับ โอ้โห จุดปดก็ 200 กว่าเท่า ถ้าลงทุนได้เก่ง นะฮะ แบบ 25%เลยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างเก่งมากแล้ว25%เนี่ย จาก 1 บาทก็จะกลายไปเป็น 800 กว่าบาทนะครับ800 กว่าเท่า อย่าลืมนะครับ จาก 2%มาเป็น 25%เนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่ 12.5 เท่า แต่เงินตรงนี้เพิ่มขึ้นมากี่เท่า ลองดูสิ 800กว่าหารด้วย 1.81 เพิ่มมาประมาณ 445.996นะก็ประมาณโห400 กว่าเท่าแต่อัตราผลตอบแทนเนี่ยเพิ่มมา 12.5 เท่านะแต่เงินเพิ่มมา 400 กว่าเท่านะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันเป็นแบบ exponential คือเพิ่มแบบว่าทบต้นแบบ exponential เลยไม่ใช่เส้นตรง เพราะฉะนั้น มันให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูตารางของเรา ย้อนกลับมาดูตารางของเราหนึ่งในนั้นก็คือเราทำแบบเดิมหมดทุกอย่าง แต่เปลี่ยนการลงทุนแทนที่เราจะลงทุนในเงินฝากนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนโดย อาจจะเป็นได้ประมาณสัก 10%อาจจะซื้อ ETF ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือได้เงินมาก็อาจจะฝากกับ ETF นะครับ ลงทุนใน ETF ทุกๆเดือนเลย 10%ดูซิเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย ตอนอายุ 60โอ้โห เงินขึ้นไปถึงนะครับ30.863 ล้านนะครับ สามประมาณ 31 ล้านนั่นเองนะจากเดิมถ้าเกิดฝากเงินธรรมดา2%จะเป็นเท่าไหร่ประมาณ11 ล้าน ตอนนี้เพิ่มขึ้นไป10%จะได้เป็นประมาณ31ล้านนะครับก็ค่อนข้างเยอะ แล้วในเมื่อคุณลงทุนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเห็นไหมฮะสินทรัพย์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหม ถึงแม้ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คุณได้จากสินทรัพย์เนี่ยมันน้อยกว่า เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีเลย เห็นไหมอายุ 80 90 100 สินทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าอัตราผลตอบแทนของเราเพิ่มขึ้นนะครับอ้าวลองลงลงทุนเก่งขึ้นมาหน่อย 15%นะฮะอาจจะคัดเลือก หุ้นอาจจะลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันในบทที่3นะ15%เป็นยังไงเห็นไหมโอ้โหตอนนี้อายุ 60 ก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะที่ประมาณ 68 ล้านกว่ากว่าหรือ 69 ล้านนะครับนะแล้วก็อายุ 70 80นะครับก็เพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ หรือถ้าลงทุนเก่งแบบ โอ้โหวอเตอร์ชลอตเลยหรือวอร์เรนบัฟเฟตก็ได้นะครับ ของเบิร์กชัยฮาร์ทเวย์นี่ก็ระยะยาวเนี่ยรีเทิร์นก็ประมาณ 20%นะฮะจะเห็นได้ว่าพออายุ 60 เห็นไหมสามารถนี่คือเราไม่ได้เอาเงินที่อื่นเลยนะ นอกจากเเราได้เงินเดือนนะครับ ที่อายุ 60 เนี่ย เราก็สามารถมีเงินเท่าไหร่เนี่ย 160 กว่าล้านบาทได้ เอาเงินเดือนมาแล้วก็เก็บเงิน 30%แล้วก็ไปลงทุนทุกปีได้ 20%ต่อปีเนี่ยก็สามารถมีเงินเป็นร้อยล้านได้นะครับอายุ 70เห็นไหมเป็นเกือบพันล้านเลย971.885 ล้านบาท อันนี้ก็โอ้โห80 ประมาณ 6,000 ล้านนะครับก็สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนได้เก่ง 20%นี่ก็ถือว่าเก่งมากนะฮะถ้าเป็นแบบ ช่วงบัฟเฟตที่แบบว่าเริ่มลงทุนใหม่ ๆ ที่เป็นกองทุนของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 27-28%นะฮะสมมติ 27%เป็นไงนะครับจะเห็นได้ว่าตอนอายุ 60 นี่โอ้โหประมาณ 600 ล้านนะครับถ้าลงทุนแล้วอัตราผลตอบแทนมันมันเยอะเนี่ยก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้นะครับโอเคก็ ลองวางแผนทางการเงินโดยใช้ Excel ดูนะครับทำโมเดลเป็นแบบนี้ ก็สามารถที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้นะครับ เราจะได้รู้ว่า เออ เราควรที่จะลงทุนแบบไหน ควรจะเก็บเงินประมาณเท่าไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือ นอกจากเรามีเงินต้นหรือการเก็บเงินที่ดี นะฮะมีอัตราผลตอบแทนที่ดี แล้วก็มีอายุที่ยืนยาว ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งกับให้กับเราได้อย่างเยอะเลย แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติเราลงทุนใน ETF 10%เราต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติมาอายุที่ 49 โอ้ตอนนี้เกิด ประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายนะครับต้องใช้เงินเยอะ จาก 7 ล้านที่เรามีอยู่อาจจะเหลือ1ล้านตรงนี้เห็นไหมว่าจาก 7 ล้านกว่าบาทเนี่ยเหลือ 1 ล้าน เพราะฉะนั้นพออายุ50 เราก็จะเหลือเงินล้านกว่าบาท จากนั้นก็จะเหลือตอน 60เนี่ยก็ 11 ล้าน แล้วจากนั้นเราก็ใช้เงินนะครับก็อาจจะไม่ไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วย ซึ่งเดี๋ยวในบทถัดไปเนี่ยเราก็จะได้พูดกันนะครับว่าการบริหารความเสี่ยงควรจะทำอย่างไร จะเห็นแล้วว่า อัตราผลตอบแทนที่แตกต่างเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเราได้แบบว่าเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นใน Excel ว่า ถ้าเราเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนแล้ว วางแผนชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวติดตามกันต่อไป ขอบคุณครับ